เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheets เราก็สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้โดยคลิกเครื่องหมายบวกในช่อง blank เพื่อสร้างเอกสารตารางคำนวณใหม่ แต่ถ้าหากต้องการใช้รูปแบบธีมสำเร็จหรือเทมเพลตก็ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมที่ Template Gallery ซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะ แต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น blank ก็จะปรากฏหน้าต่างหลักของ Google Sheets ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่มีลักษณะเป็นช่องตาราง เราจึงเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่าตารางคำนวณ เนื่องจากมีรูปแบบเป็นตาราง และเราสามารถนำข้อมูลในตารางไปประมวลผลหรือคำนวณได้